ระเบิดเก้าเอ้ยสแกตเตอร์สแกตเตอร์ผมขอหน่อยเท่าเดียวเท่านั้น เบ็ดสี่ร้อยโอ้ย มาแล้วนะท่านผู้ชมนะ มาแล้วนะครับ โอ้โห เกมนี้แม่งฟีเจอร์เข้ายากมากนะฮะสำหรับหมุนฟรีสปินนะฮะท่านผู้ชมนะ ดูยังว่าจะเป็นเช่นไรนะครับผมส่วนนี้ของขาดซอยแดงไอ้ี่ไอ้ใครเคยไปขายเครื่องซอยแม่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 ผมขออนุญาตไปที่เบ็ดสี่สิบบาทก่อนนะครับท่านผู้ชมนะ ขอไปสิบทีขออะไรเปิดเทอร์โมไปด้วยนะท่านผู้ชม เอ้ย ช็อตแรกยังไง มาแล้วนะท่านผู้ชมนะ เออ ยังมีต่อเนื่องมาอีก แล้วมีไวมา คู่อย่างนี้ก็ 48 บาทยังได้ซ้ำอีกสองดอก เหลืออีกดอกหนึ่งมี ซ้ำอีกบอกไม่มีแล้วฮะท่านผู้ชมนะ เออมาเว้ยมาเว้ยเอาไวมาอีกสองตัวสามรอบนะฮะท่านผู้ชมนะ โอ้โหคูณสามาไปแล้วโอ้โหมันมีอีกตัวนะฮะท่านผู้ชมนะไหลต่อเนื่องไปอีก 424 บาทเอ้ยพูดมานะฮะท่านผู้ชมนะไรเดอร์เจนโอ้โหเกมนี้ฟีเจอร์สนุกนะฮะท่านผู้ชมนะเออเขาบอกเกมนี้เนี่ยเข้าฟีเจอร์ฟีสปินเนี่ยเด็ดดวงเลยนะฮะท่านผู้ชมนะเด็ดดวงเลยนะครับสำหรับใครที่อยากรู้กติกา ก็ไปพร้อมกันกับผมได้เลยนะท่านผู้ชมนะ เออ ผมขออนุญาตไปที่เบ็ดหนึ่งร้อยเลยนะท่านผู้ชมนะ รีบเล่นรีบได้รีบก็รีบไปดีกว่านะอย่าไปจมเยอะให้เสียเวลาและเสียตังค์ด้วยนะท่านผู้ชมนะ เออไปครับผมเฮ้ยโอ้โหเงียบกิบเบ็ดร้อยเงียบกิบเลยนะท่านผู้ชมนะเบ็ดร้อยเงียบกิบเลย ผมขออีกสิบทีกันไป ไปครับผมเฮ้ยโหย เงียบจริงนะท่านผู้ชมนะผมขอเพิ่มไม่เอาเพิ่มดีกว่าผมผมขอลงก่อนดีกว่าจากจากสถานการณ์ตอนนี้นะฮะท่านผู้ชมนะ ขอที่เบ็ดสิบบาทล้างหน้าล้างตาสักสิบทีก่อนนะท่านผู้ชมนะเออโอ้โหเอ้ยผมว่าไม่น่าใช่ละไม่น่าใช่ละครับงี้ไปเบ็ดสามสิบบ้างสิบทีนะท่านผู้ชมนะเออควรไล่เบ็ดไปเรื่อยๆนะครับผม อ่าวายเข้ามา หนึ่งตัวนะฮะเหลืออีกสองดอก โอ้โหไม่มีคอมโบต่อนะท่านผู้ชมนะมาอีกแล้วไว้เออ ยังมีตัวเชื่อมเก้าโอ้โหมาเชื่อมดอกเดียวนะท่านผู้ชมนะไปอีกสิบทีครับเบ็ดสามสิบผมว่าต้องมาบ้างไงเบ็ดสามสิบนะครับ ต้องมาบ้างนะฮะท่านผู้ชมนะ เออวายช็อตนี้เท่าไหร่วายช็อตนี้โหมาอีก ไม่ค่อยไหลนะฮะท่านผู้ชมนะ ยังไม่ค่อยไหลนะฮะ ไงวายมีเชื่อมอีกไหมไม่มีนะฮะท่านผู้ชมนะ ระเบิดนะระเบิด โอ้ยระเบิดเปล่าก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมนะวายช็อตนี้มาอีกแล้วนะมาอีกสองตัวนะครับท่านผู้ชม แล้วยังมีต่อเนื่องนะครับสามร้อยแปดสิบเจ็ดบาท มีอีกไหมมีอีกนะครับผมอีกร้อยห้าสิบหกแล้วยังมีตัวเชื่อมอีกเปล่าไม่มีแล้วนะท่านผู้ชมนะ เออ เงินรางวัลรวมก้อนโตนะฮะหกร้อยสามสิบสามบาท โอเคโอเคเออ คอยชื้นหน่อยแล้วสักวายสามตัวช็อตนี้ยังไงครับ ผมมาต่อเนื่องนะฮะท่านผู้ชมนะ มาต่อเนื่องนะครับคูณสี่เข้าไปแล้วร้อยห้าสิบบาท แล้วมีซ้ำอีกเท่าไหร่สี่ร้อยสองบาท มีเคมาอีกนะฮะท่านผู้ชมนะ คูณสี่เข้าไปแล้วโอ้โหเงินรางวัลก้อนโตดสิบสองบาทนะครับช็อตนี้นะฮะท่านผู้ชมนะ ผมขออนุญาตไล่เบ็ดขึ้นไปเลย เป็นหน้อยบ้างนะผมใจร้อนแล้วท่านผู้ชมนะ ขอไล่เบ็ดหนึ่งร้อยขึ้นไปนะฮะช็อตนี้มาแล้วฮะสามสิบบาท ยังไงโอ้โหไว้สามตัว มีตัวเชื่อมด้วยครับช็อตนี้ 780 บาทแล้วยังมีต่ออีก 960 นะฮะท่านผู้ชมยังเหลืออีกหนึ่งทีแล้ว โอ้ย919นะฮะท่านผู้ชมนะเอ้ยมีไว้มาอีกนะฮะโอ้มาอย่างต่อเนื่องนะฮะท่านผู้ชมนะ เอ้ย โคตรเอาโคตรเอาช็อตนี้เงินวันก้อนโต2,735 นะฮะท่านผู้ชมนะ เอ้ยโคตรมาแล้วนะท่านผู้ชมนะโอ้โหไว้ลงมาอีกแล้วนะ เก้าโห เก้าแถวแรกน่าจะมานะท่านผู้ชมนะ เออ มีไวมาเชื่อมอีกสองร้อยสิบบาท มีไวไม่อีกเท่าไหร่โ้ย เอามาอย่างอีกต่อเนื่องนะท่านผู้ชมนะ จังหวะเขาจะมาก็มาเลยนะครับผม ดูอีกช็อตนี้เท่าไหร่สี่พันแปดท่านผู้ชม แล้วมีซ้ำอีกโอ้ย มีอีกเปล่า ไม่มีแล้วนะครับเงินรางวัลก้อนโตซุปเปอร์เมกานะฮะท่านผู้ชมนะ5,190 บาทเอ้ย โอ้โหสแกตเตอร์อีกตัวหนึ่งผมขออีกตัวเดียว ไม่มานะท่านผู้ชม โอ้ยโอ้ยเศร้าเลยผมขอเพิ่มเบ็ดเลยนะท่านเบ็ดสี่ร้อยแล้วอ่ะสี่ร้อยเลยนะครับผมผมขอสิบทีนะฮะท่านผู้ชมนะขอสิบทีเท่านั้นนะฮะสิบวายลงมาอย่างนี้ เท่าไหร่แปดร้อยเข้าไปนะครับยังมีวายมาเชื่อมอีกสี่ร้อยบาทไทย โอ้ยมาอีก 520 บาท แล้วแมว แมวน่าจะมานะ แถวแรกโอ้วายมาอีกแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะ มาอย่างต่อเนื่องนะครับขับเบ็ด400 นะฮะท่านผู้ชม เออเนี่ยระเบิดนะ แล้วมีต่อไหมมีนะครับ เป็นแหวน โอ้ยเอาจัดนะฮะท่านผู้ชมนะเบ็ด400ถือว่าโอเคเลยนะครับผมเนี่ยวายลงมาอีกแล้วก้าวเชื่อมเข้าไปนะ เออโห แต่ฟีเจอร์ฟิลิปปินส์ยังไม่เข้าให้ผมเลยนะฮะ720บาทท่านผู้ชมเเออออีก AE a เอไม่ใช่นะครับ ไม่ใช่นะฮะเออยังไงครับ ยังไงครับโอ้โหแหวนช็อตนี้ แหวนช็อตนี้เคมาอีกนะฮะท่านผู้ชมนะเคมาอีกนะฮะท่านผู้ชมนะ เออโอ้โหหมดพอดีนะฮะผมขออีกสิบทีนะมาแลแบบ ยังไม่ค่อยได้ไม่ค่อยเสียนะท่านผู้ชมนะตังกีนี่เคลงมา 200หรือยังไงโอ้ยระเบิดเก้าเอ้ยสแกตเตอร์ สแกตเตอร์ผมขอหน่อย ตัวเดียวเท่านั้นเบ็ดสี่ร้อยโอ้ยมาแล้วนะท่านผู้ชมนะ มาแล้วนะครับ โอ้โหเกมนี้แม่งฟีเจอร์เข้ายากมากนะฮะสำหรับหมุนฟรีสปินนะฮะท่านผู้ชมนะ ดูว่าจะเป็นเช่นไรนะครับผม เต็มกระดานนี้หกร้อยหกสิบบาท นะฮะท่านผู้ชม โอ้ย เอาจัดนะฮะท่านผู้ชมนะมามาเคเออเจโอ้ย ไม่ค่อยคอมโบนะฮะเหลืออีกห้าหมุนเท่านั้นนะฮะท่านผู้ชมนะ วายช็อตนี้ยังมีเจมาเชื่อมนะครับ คิวแถวแรกมาไหมไม่มานะฮะโอ้ไปไปผมขอวายเยอะๆนะ ผมขอวายเยอะๆมาล็อกนะครับผม เออ ยังไงช็อตนี้ โอ้ย ช็อตนี้คูณห้าไปอีกสามพันหนึ่งร้อยนะท่านผู้ชม โอ้ย เอามาว่ะ มาว่ะ มาว่ะ ช็อตนี้สี่พันหกแปดสิบนะฮะท่านผู้ชม โอ้โหวายล็อกมาอีกตัวหนึ่งก้าวเข้ามาเชื่อมนะฮะวายลงมาอีกแล้วนะท่านผู้ชม โอ้โหแต่ไม่มีตัวเชื่อมนะวายลงมาสามตัวแล้ว ช็อตนี้เท่าไหร่เก้าพันหกโอ้โหมาแล้วนะ ไม่ตัวเงือไวโอ้ย ช็อตนี้กาพันหกร้อยบาทนะฮะท่านผู้ชมนะโคตรเอาโคตรเอานะฮะ โอ้ยยังไงอีกสองพันแปดลงมาอีกไหมไม่มีแล้วนะท่านผู้ชมครับ เออ มาสรุปเงินรางวัลรวมกันครับ เงินรางวัลรวมเท่าไหร่ครับช็อตนี้หนึ่งหมื่นเก้าพันสี่สิบบาทนะท่านผู้ชมนะโอ้ยโคตรมานะฮะเบ็ดสี่ร้อยอ่ายังไง ยังไง ยังไง มาอีกไหมเออสมบัติช็อตนี้สามร้อยก้าวลงมาอีกนะฮะท่านผู้ชมนะ เออ วายลงมามีตัวเชื่อมมีนะครับ เป็นตัวเจโอ้ยดาวเม็ดนี้หนึ่งร้อยบาทนะฮะท่านผู้ชมอุ้ยช็อตนี้โอ้ยวายลงมาสองหูแต่ไม่มีตัวเชื่อมนะเสียดายมากนะท่านผู้ชมโอ้ยช็อตนี้เจสามร้อยยี่สิบบาท ลังมีเชื่อมอีก 400 นะฮะท่านผู้ชม เออเอยังไงเอโหเก้าผมว่าผมพอดีกว่านะท่านผู้ชมนะ เออ ได้ถือว่าได้มาเยอะมากนะครับผมเอาทุนมาแค่นิดเดียวนะฮะสี่พันกว่าบาท แต่ตอนนี้บวกไปสามหมื่นก็พอแล้วนะท่านผู้ชมนะ แค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะ ใครอยากตามผมเนี่ย ก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะฮะ คลิกเข้าไปได้เลยนะครับผมใครอยากตามก็ จัดไปครับผมถ้าใครชอบเกมไหนก็อยากให้ผมทำอะไรเนี่ย คอมเมนต์มาใต้ล่างวิดีโอให้ผมนะฮะ เดี๋ยวผมเข้าไปอ่านแล้วผมจัดเกมให้นะฮะท่านผู้ชมนะ เออ ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ